My brush, my tin, that's the eating. Eat a bread. I take a bag. I eat breakfast. I wet my hand. Bash F e D F F F F n e D i n g I wash my hand e D คำนี้อะไรวาะไร eating ไม่ใช่ นี่คือ eating นี่คือ eating at after after, after eating a f t e eating and after eating I wash my hand after อะไร you you using the toilet อ่าเอาให้คล่อง โดยที่ไม่ติดขัด ตรงไหนที่ติดขัดย้ำเข้าใจ แล้วถ้าพร้อมปุ๊บก็บันทึก